การวิเคราะห์สารสนเทศ การวิเคราะห์สารสนเทศหมายถึง กระบวนการแยกแยะสารสนเทศที่สำคัญและสอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการ สามารถนำมาใช้งานได้จริง โดยแยกแยะตามหัวข้อหรือประเด็นย่อยที่มีความสอดคล้องกัน โดยบันทึกเนื้อหาของสารสนเทศที่สอดคล้องกับประเด็นย่อยต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และนำมาจัดกลุ่มตามประเด็นย่อย เพื่อนนำไปใช้งานให้ตรงความต้องการ โดยดูผู้เขียนและสำนักพิมพ์ ดูความทันสมัยคือปีที่พิมพ์ และต้องมีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สารสนเทศ 1. ให้รู้ว่าสารสนเทศนั้นมีเนื้อหาใดตรงความต้องการหรือไม่ 2. นำสารสนเทศทุกเรื่องที่ค้นได้ไปสรุปหรือทำสังเขปเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและเข้าใจง่าย 3. เขียนวิจารณ์หรือบรรณิทัศน์ของเรื่องที่อ่าน 4. กำหนดคำสำหรับค้นหา เช่น ดัชนี คำสำคัญเป็นต้น 5. ทำฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรม 6. นำเสนอในรูปแบบใหม่ เช่น รายงานข่าว บทความ เว็บไซต์ หลักการวิเคราะห์สารสนเทศ หนังสือหรือบทความ ตรวจสอบรายละเอียดทางบรรณานุกรม เช่น ประเภทสิ่งพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อบทความ ภาษา ปีที่พิมพ์ หัวเรื่อง และคำสำคัญเป็นต้น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ตรวจสอบหัวข้อข่าวที่เด่นที่สุด เนื้อเรื่องตรงกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ การสืบค้นฐานข้อมูล ตรวจสอบรายละเอียดทางบรรณานุกรม เช่น คำสำคัญ สาระสังเขต เว็บไซต์ ตรวจสอบว่าเนื้อหาถูกต้องหรือไม่ และมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงใด หน่วยงานใดรับผิดชอบ วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อใด กระบวนการวิเคราะห์สารสนเทศ อ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง โดยพิจารณาความมีเหตุมีผลของเนื้อหาที่ผู้เขียนนำเสนอ ดึงเนื้อหาของสารสนเทศที่สอดคล้องกับประเด็นแนวคิดต่างๆที่ต้องการศึกษา ทำการบันทึกเนื้อหาลงในบัตรบันทึก และควรเรียบเรียงสารสนเทศ โดยใช้ภาษาหรือสำนวนของตนเอง ไม่ควรคัดลอกข้อความมาใช้งานทั้งหมด นำบัตรบันทึกมาจัดกลุ่มตามประเด็นแนวคิด เพื่อใช้ในการเรียบเรียงเนื้อหาของรายงานต่อไป